พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนนวัตกรรมช่วยตรวจวัดและควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้อง มลภาวะทางอากาศภายในบ้าน นับว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เราคาดไม่ถึง เพราะภายในบ้าน ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศต้องปิดห้องไว้เกือบตลอดทั้งวัน ทำให้อากาศไม่ถ่ายเทครับ ใช่แล้วค่ะ มลภาวะภายในบ้านที่เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในการอยู่อาศัย แต่ตอนนี้เรามีนวัตกรรมฝีมือคนไทย มาช่วยควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้องให้ดีขึ้นแล้วนะคะ SCG พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในบ้านที่เรียกว่า Well Air ภายใต้แบรนด์ SCG Living Tech เพื่อช่วยทำให้ห้องที่เป็นระบบปิดซึ่งมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหายใจของมนุษย์ รวมถึงค่าความชื้นที่เกิดจากปริมาณไอน้ำที่มีมากเกินไป รวมทั้งค่าสารระเหยจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในบ้าน เช่น น้ำยาทำความสะอาด สเปรย์ปรับอากาศ ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยระบบจะทำงานร่วมกับพัดลมระบายอากาศ สร้างคุณภาพอากาศที่ดี สามารถควบคุมและติดตามผลการทำงานของระบบได้สะดวกผ่านสมาร์ทโมบายแอปพลิเคชัน นของ SCG ที่ชื่อ Smart Living เมื่อเปิดระบบ Well Air เซนเซอร์จะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อยู่ในห้อง หากอากาศมีคุณภาพต่ำกว่า ค่าที่กำหนดระบบจะสั่งการให้ระบบพัดลมระบายอากาศ ทำงานโดยอัตโนมัติ และหยุดการทำงานเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000